พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ส่งเสริมเยาวชนไทย กับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ปีที่ 6 พูดถึงไอเดียการสร้างสารรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนี้ เยาวชนไทยเราเก่งไม่แพ้ใครครับ แต่การมีแค่ไอเดียดี ๆ อย่างเดียวนั้น ไม่พอครับ ต้องทำให้ไอเดียเหล่านั้นออกมาเป็นชิ้นงานที่ใช้ประโยชน์จริงได้ด้วย และที่สำคัญ ถ้าต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ยิ่งดีเลยครับ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นโครงการที่สนับสนุน ทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนไทย จากเวทีการประกวดแข่งขันไปสู่การใช้งานที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้รับการชี้แนะแบบมืออาชีพ รวมทั้งได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงาน ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยตรง ปัจจุบันโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ดำเนินมาเป็นปีที่ 6 แล้ว มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา ต่อยอดรวมทั้งหมด 77 ผลงาน ติดตามรายละเอียดโครงการ ได้ที่เว็บไซต์โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ สนับสนุนโครงการโดย n e c t e c สวทช และมูลนิธิ สยามกัมมาจน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน